สวัสดีครับ ผมเพชรรถเบนซ์นะครับ วันนี้จะพามาชม GLC 220D Coupe ตัวนี้เพิ่งใหม่ในเชนมาเลยราคาตั้งอยู่ที่4ล้าน4หมื่นเดี๋ยวเราไปชมกันใกล้ ๆ นะครับ เริ่มจากด้านหน้า ไฟหน้าตัวนี้มาพร้อมระบบ LED High Performance นะครับที่ได้ความเป็นสปอร์ต คงหนีไม่พ้นในส่วนของกระจังด้านหน้าไดมอนด์นะฮะ ชื่อเต็มๆก็คือ Diamond Radiator Gill สวยมากครับ ตัวนี้เดี๋ยวไล่เป็นรอบๆเลยนะครับ อันนี้ให้ชมด้านหน้าในส่วนของตัวไฟหน้าและกระจังหน้าก่อน มาดูตรงโลโก้เบนซ์นะฮะตัวนี้มีอะไรพิเศษซ่อนอยู่ตัวนี้ในส่วนของโลโก้เบนซ์นะฮะเป็นระบบ Active Brake Assist ตัวนี้ช่วยในการชะลอเบรกนะครับ ตัวนี้ไล่รกข้างนะครับ มาดูในส่วนของความเป็น MG ตรงล้อแม็กตัวนี้จะเป็นล้อแม็ก MG 5 ก้านคู่19นิ้วยางเป็นระบบไทฟิต สวยมากครับ ดูมุมกว้างกันนะครับ ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะฮะ ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยจะเห็นชัดเจนบริเวณกระจกนะฮะ สามเหลี่ยมตัวนี้นะครับ ตัวนี้คือระบบอะไร ตัวนี้คือระบบ By Sport Assist ช่วยในการลดเสียง จุดชนจุดอับขณะเปลี่ยนเลนนะฮะตัวนี้ ดูด้านข้างกันนะครับ ระบบความปลอดภัยมาพร้อมระบบ Park Tonic นะครับ Park Tonic ตัวนี้พิเศษสุดคือมีระบบในการช่วยนำรถเข้าจอดอัตโนมัติด้วย สะดวกสบายมากครับ เวลาหาที่จอดตามห้างนะครับ มาดูด้านท้ายกันดีกว่า วิธีเปิดก็กดตรงโลโก้เบนซ์นี่เข้าไปนะครับท้ายค่อนข้างกว้างครับ ตัวนี้เวลาปิดก็เพียงกดปุ่มด้านบนนะครับปุ๊บเรียบร้อย อีกระบบหนึ่งนะฮะที่มาพร้อมความสะดวกสบายนั่นคือระบบ hand free access เพียงเรายื่นขาไปตรงโลโก้เบนซ์นะครับ กุญแจต้องอยู่ที่ตัวนะครับ ยื่นขาปุ๊บนะครับ ตรงโลโก้เบนซ์ยื่นแล้วก็ดึงกลับนะครับ รถก็จะขึ้นอัตโนมัติอ่าต้องให้ถูกจุดนะฮะตรงโลโก้เบนนะครับก็จะขึ้นอัตโนมัติ แต่กุญแจต้องอยู่ที่ตัวนะครับ อยู่ในสมี เวลาต้องการให้เขากลับมาตำแหน่งเดิมก็เพียงยื่นขาไปตรงตำแหน่งเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านบนก็จะลงมาปิดนะครับลองดูด้านข้างกันต่อนะครับตัวนี้มาพร้อมระบบอำนวยความสะดวกนะฮะคีเดตโก กุญแจอยู่ที่ตัวเรานะครับ แค่กดล็อกตรงนี้ปุ๊บ รถก็จะล็อก เวลาต้องการนะครับ เปิดก็เพียงแค่ดึงเปิดได้เลยตัวนี้นะครับ เดี๋ยวไปชมภายในห้องโดยสารกันใกล้ๆดีกว่านะครับ ความเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างในส่วนของไฟในเชนตัวนี้ ตามมาเลยนะครับ หน้าจอสวยมากครับตัวนี้ อันนี้ดูมุมระยะใกล้ก่อนนะครับ ตัวนี้นะฮะจะมาพร้อมระบบหน้าจอ เดี๋ยวผมเปิดหน้าจอให้ดูก่อน รอสักครู่นะครับ ตัวนี้มาพร้อมระบบ Mercedes-Benz User Experience นะครับ จออยู่ที่ 10.25 นิ้ว เป็นระบบทัชสกรีนตัวนี้มาใหม่แล้วนะครับ ทัชสกรีน รวมถึงตัวทัชแพดรุ่นใหม่ ดีไซน์จะสวยขึ้นนะครับ ดีไซน์จะสวยขึ้น ตัวด้านหน้านี้นะครับ เดี๋ยวผมกดสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ เสียงเครื่องค่อนข้างเงียบมากครับ ไม่น่าเชื่อว่าเป็นเครื่องดีเซล ฟังเสียงกันนะครับ โอเค จอดิจิตอลแสดงผล 12.3 นิ้วนี่แสดงผลได้ถึง 3 รูปแบบด้วยกัน พวงมาลัยฟังก์ชันสปอร์ต เซลลิงวิวตัวนี้นะฮะมาพร้อมหนังแนปป้านะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ9สปีดนะครับประหยัดมากครับเกียร์อัตโนมัติ9สปีด ดี๋ยวเราไปดูมุมกว้างกันนะฮะ เดี๋ยวพาไปชมห้องโดยสารด้านหลังตามเลยนะครับโอเคด้านหลังถือว่าค่อนข้างกว้างนะครับ นั่งสบายอ่ะเอาไว้ดูมุมกว้างนะครับ มุมกว้าง ค่อนข้างสวยนะครับสำหรับตัวนี้ ไฟแอมเบียนไลท์ภายในห้องโดยสารมีด้วยกันทั้งสิ้นถึง 64 สีด้วยกันนะครับ ตัวนี้นะฮะด้านหน้าเนี่ยสมาร์ทโฟนอ่าตัวนี้รองรับระบบในส่วนของ Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยครับผม อันนี้ดุมกว้างนะครับภายในห้องโดยสารนะครับเบาะนั่งหุ้มหนังที่เป็นแบบอาร์ติโก้นะครับ ได้ความเป็นสปอร์ตเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์ด้านหน้ากันครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดฝาโปรงด้านหน้ารถก่อน ตำแหน่งเดิมนะครับ เปิดฝาโปรงด้านหน้ารถโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าระบบตัวนี้มีความพิเศษอะไรบ้างในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับนะที่เปิดสักครู่นะครับ โอเค อ่าโอเคเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4สูบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 1950ซีซี194 แรงม้า 0ถึง100 นะฮะ เพียง 7.9 วิเท่านั้นโอ้โหสุดยอดมากครับตัวนี้ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 217กิโลเมตรต่อชั่วโมง เครื่องยนต์เนี่ยได้ชื่อว่าประหยัดขึ้นนะครับ ลดการใช้น้ำมันเนี่ยได้ถึง 6.5%ที่สำคัญคือตัวนี้ขับเคลื่อน 4 ล้อ full time กระจายแรงบิด ล้อคู่หน้าและคู่หลัง อัตราทดล้อหน้าเนี่ยอยู่ที่ 15%และล้อหลัง55%เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมรถและการทรงตัวบนถนนที่เปียกลื่น นะครับ ตัวนี้ช่วยการยึดเกาะมาก รวมถึงบนถนนที่เป็นขับแบบออฟโรดนะครับ เป็นไงบ้างครับฟังดูแล้ว น่าลองขับมากเลยใช่ไหมครับ ให้ดูมุมกว้างอีกที โอเคสวยมากครับตัวเ l c 220D Coupe ไม่ได้เชนตัวนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเพชรฝ่ายขาย 081 588 5547 ขอบพระคุณครับ